งไปเอาก่อนถูกพี่อยากทำผมไรพี่ เข้ามาซิไอ้วนี่มึงเข้ามาซิเด็กกูบาดเลยเนี่ยเด็กแม่งเด็กไหนเหี้ยเด็กเด็กเพลงเด็กไร โอ้กูแตกเพื่อนกูแตกเหี้ยแตกครับต้องบอกไอ้เปอร์ไอ้ไอ้เบียร์ฟังใจเล่นหน่อยไอ้เบียร์คือเขาเกี่ยวได้เนื้อว่าเบียร์ ให้มันพยองกอให้มันพยองก่อนแม่งดูแม่งขยับก่อนกูโดนไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เบียร์ไอ้เห้เบียร์ฟังกูนะเมื่อกี้อไอเข็กแม่งล่อกูเข้าป้อไปจัดแล้วกูโดนป้อมตีอยู่มันตีกันสุดท้ายเด็กเปรตเชวได้กดอีกแล้วเด็กกูด้วยไอ้เหี้ยทุกอย่างเลยสัตวผมใส่ทุกอย่างอะ บอกเลยตอนนี้เทคไม่มาเล่นๆจ้ะไม่ได้มาเล่นๆมากับฝีมือเย็ดเคว้าวว้าว ถึงด้านถึงถึงด้านตามผมจะเป็นมลพิษ แต่ผมก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไร ต้องอิจฉาผมหรอกเบีฮ้ยไหนหลบได้เบียเลยเบียอ๋อมันดังมันดัง กูเพิ่งไล่ไปว่ามึงอย่าดันมา อย่าอย่าแล้วมึงดันมาเนี่ยอย่าหม้ยสัตว์อย่าหมกมึงอย่ากลัวอมึงอย่าโอ้ย่อย่ากลัวอย่ากลัวไอ้ยังอย่ากลัวมึงอย่ากลัวไอ้้ยังไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนวิ่งแล้วอีกไหนยังวะไอ้สัตว์เฮี้ยกลัวไม่ได้วะเอเฮียด้วย เฮียโชว์ด้วยดิเทคพี่อยากโดนะเทคกอยากโดนะผมบอกแล้วผมไม่ไป อย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะเฮียอย่าไปนะอันนี้อันนี้เข้าดิ สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวย อ้าวอ้าวคุณรอดอ้าวคุณรอดเอ้ยหมดไรพี่พี่อยู่แต่ป้อมหนึ่งโอ้พี่พี่แต่พี่อย่างเงี้ยต้อง ก็เหมือนมึงอะไรไอ้เี้ยอยู่แต่ป้อมไป้ัตน่เดี๋ยวคุณวิ่งไปรูปไอ้ยี่ยก็เข้าไปในป้อมไอ้ยี่ยเป็นยี่ยน้มัคือเทคนิคให้ไม่รู้โอ้ยเฮียกูอยู่ที่นักการเลยที่คนหายมันไอเปอร์ลงมาล่างแน่เลยกลับบ้านไปเลยสัตว์ไอ้เจ็ดติ้งแล้วเริ่มแบกแล้วเพื่อนเพื่อนมึงยืนยันแล้วเพื่อนมึงยืนยันแล้วเนี่ย ไอ้ถึงก็ได้ไม่ดีเหรอไอ้เกม หายแล้วหายแล้วเที่ยโผล่เริ่มงิก็หายเลยพอคุณจะไปเนี่ยเทคก็เทคเท็ก็เริ่ม เริ่มห้าวอ่ะเทคเริ่มห้าวอ่ะเทคเนี่ยแล้วก็ดึงก็ป้อมไเนี่ยบอกว่าได้ทีออกมาทีวะเทคได้ทีออกมาทีวะตกตกตกตกถูกแม่คนเดียวต้าป้องติ๊กติ๊กเยอะติ๊กเยอะเฮ้ยอย่าติ๊กอย่าติ๊กอันนี้ตกจริงมือเซลป้อมผมป้อมผมเอาเอาเอาคุณไปเล่นแล้วอ่ะเพื่อจิ๋มหายละ โอ้โอ้ชิโอ้ชีขขอบทีขอมทีผมชอบขอบทีขอบทีขอมทีข้ามขอทีข้ามทีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากม่เข้ามาฟังมึงแตกอะไรวะพิมพ์เยี่ยนะปล่อยไปอ่ะไอ้เด็กโง่พิมพ์นี่ พิมพ์อะไรกับมึง ได้ยินไหมได้ยินได้ยินนะอะไรนะ เอ้ย เจ๊ขายไปไหนวะรอรอรอเท ช็คเช็คฮัลโหลไอ้เหี้ยใครปล่อยหมาเห่าวะฮัลโหลไอ้เหี้ยบ้านใครปล่อยหมาเห่าไอ้เสียงหมาไอ้หลฮัลโหลไอ้เหี้ยแถวแกโอ้ยวางวางวางหูฟังก่อนไอ้เหี้ยนะดังหรอหลอไอหมาอย่าหอนไวะหลายโหลแล้วเพื่อนหลายโหลแล้วพี่เซลอยู่ไหนวะ เดี๋ยวพี่ออกของนึงเดี๋ยวพี่ออกของนึงเดี๋ยวพี่ไปพี่เซลอยู่ป่า หรือปลาอะไรหรอ่ะอพ่องัดพี่เกว่าเขาเชื่อเออดีเนี่หาตาขนาดนี้โต๊ะึกว่ะตึกว่ะเด็กกตึกว่ะเด็กวเดเดไม่ไหวเล่นเล่นตกเอาเล่นเล่นตก เก็บตะตกตะแตกตองแก้รเนย นโอ้ยเยต้องมาเว้ยจริงๆเลยพี่ เอาเทคเทคมาทำไมเนี่ยเทคกูอยากจะบอกมันแกมันครอบกูได้ด้วยพี่อม พี่อมพี่อมมึงตายนะ พี่อมมึงตายนะ เทคของมึงว่า ่าวันดีวะเทคต้องการอ่ะเทคอันติจากกูเลยดิเทคไปด้านกลางไว้เทคเทคอันติใส่ผมเลยดิครับเทคอันติใส่ผมเลยดิครับผมจะตายอ่ะไอ้เทคอย่าตีไอ้เทคอย่าตีกูแรกรู้ได้ไงไอเต็กไอเต็กไอเต็กติ๊ตัวจะมาอยู่ในที่ของกูไปคือน้องน้องน้องไม่ต้องไปบอกใครนะครับคือพี่แชมป์โปรแกรมโกนะครับ เดี๋ยวกูอัดคลิปจ้ะเมื่อกูเจอเทคในเกมไรเงี้ยอดตีในผมหน่อยครับ อันตีในผมหน่อยครับ อันตีในผมหน่อยครับ จากโดนนะครับร่างกายด้วยกันกระทะปะทะปะทะไอ้สัตว์อุ้ยเด็กแปดเด็กแปกจีนไม่มีอะไรเยอะมากเลยจ้ะเลยอ่ะประกบทาครับ ผมพี่เด็กครับพี่เด็กตี่งทีครับ จะตายแล้วครับพี่เด็กครับพี่เด็กตีหนึ่งทีครัไมบตีใส่มันวะพี่เด็กครับ่ ผมมีรันี่้โอ้อติวินลืมด้วยล่ะโอ้โหไม่ใช่ครับ ผมต้องการครับผมมันตีไม่เป็นเวลาอีกต่าเมื่อกี้ถ้าถ้าพี่พีไม่มาพี่พี่อมก็ตายตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกแล้วอะผมบอกเลยัดกนีไอ้มึงวิ่งหนีแต่มึงลืมมันตีไม่ใช่ไม่ใช่ผมลืมบอกของไว้พี่ผมอยากให้เขาเอาอะ อย่ลืมบอกของด้วยก็ได้กูต่อขให้กูต่อให้ไหมให้กูต่อให้ปะแบบกูออกของรองเท้าสามสีอะพี่เอาจริงเลยดีกว่าอย่างเงี้ยพี่เอาจริงเลยดีกว่าไม่คือผมรู้อางพี่พีพี่วางวางตีนแล้วพี่เก็บตีนนะแบบนี้ขนาดพี่เล่นเอ้ยพี่พี่จะตีนเล่นอ่ะเนี่ยเออยังเจะบตีนดีกว่านะโอ้ย ไอ้เหี้ยเมียไอ้เหี้ยเมียโอ้เมียอย่าไปโอ้โอ้โอ้ว้าโอ้เย้เย้ใช่ใช่เซฟเมื่อกี้อะคือช่วยเพื่อนอ่วเพื่อนเพื่อนไอ้เบี้ย ที่ที่ที่เพียงบอกว่าถ้าไม่มีมึงกูตาย โอ้โหท้องท้องแข็งท้องแข็งท้องแข็งเมื่อกี้นะกูไม่ได้เด็กนะกูฆ่าไม่ได้นะพี่กูท้องแข็งกูท้องแข็งโหดเกินโอ้โหตีมันเล่นเลย าไหลน้ำตาไหลกูทำอะไรอยู่ตายเห้ยตรงกาตายอุลูกแคนลูกแคนลูกแคนเข้าดิลูกแคนลูกแคนโอ้ยโอ้คุณแตกคุณแตกกลับมาดตีวัดตีวัดเออเด็กเกอร์ว่ะเด็กเกอร์ว่ะเด็กเกอร์ว่ะเด็กเกอร์ว่ะยังไงยังไงอยากโดนนะครับ อยากโดนอาตีอะครับอาตีให้ผมเลยดีครับอาตีใผมหน่อยโอ้ยอเฮ้ยแขนรับกูด้วย กูรอดอ้องไปก่อนเลยครับกูยังคนแรกเลย ไม่ปีお前はอ้าวเหี้ยเฮ้ยเ้ยเสตายหายแล้วเหี้ยใยรทำไมวะ ือเมื่อกี้ผมยื้อเวลาเมเลยเคเื่อมื่อกี้เทคทำดาเมจล้วนๆนะครับ โอ้โหผมนี่เอึ้งเลยสายใส่ันติไม่หายเปอร์ไอเปอร์หายไปเกือบไอเปอร์หายไปเหลือติดเดียวอ่ะแต่คือให้มันมาแต่เดียเองปวดหัวอะไรเงี้ยม่าม่เจเจไม่รีบนะไอเปอร์ เองเองยังมีชีวิตรอดด้วย แต่เกมโอ้ส่าไว้ชีวิตให้อ๋อเห็นเห็นเป็นเพื่อนเห็นเป็นเพื่อนเหนื่อยกูกูท้องแข็งน้ำตาไหลด้วยพวกนายพวกนายพวกนายตีมังกรทำไมอ่ะครับ ออกไปเร็วไม่ไม่ตีมังกรแล้วติดอย่าฆ่าสัตว์าอย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์ตาสิไอ้เจ๋งไม่ฆ่าสัตว์ตายแล้วสัตว์ในตำนานเลยนะเว้ยว่าทำไมกูไม่มีวันมังกรร่วเลยนะเพราะมึงเลยพี่แดีงไงน่ะพี่แดงอ่ะ เออมึงไอเงี้ยเด็กเตะโอ้มึก็ใช้ดิสัตว์ พี่เฟลมามามาแก๊งผมหน่อยครับ มาแก๊งผมหน่อยครับ ผม ผมอยากโดนตีอะครับ ผมมาแก๊งผมหน่อยเร็วๆๆผมม่ตายเนี่ยสามคนเลยเนี่ยเร็วๆล้วๆผมผมอยากโดนตีมันไม่ตายเหรอเดกเอเทคเทคเนี่ยเทกเดินหนีได้เทคอะกูเดินหนีอะเอาพี่ไม่ทำเวเทคเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยแมลงตรงข้างพี่อะตี อะไรนะ แมลงแมลงวันไหนนะตรงข้างพี่อะผมตีแก ผมเห็นพี่ตาเจ็ดผมก็เลยให้พี่ตีเอ้ย ผมเห็นพี่ตาเจ็ดผมก็เลยให้พี่ฆ่าผมโอ้ยน้ำใจดีงามมาสัตว์น้ำใจดีว่า คนแบบนี้หายากนะเว้ยเอ้ยเบียร์เบียร์พี่ขอโทษเบียร์พี่ขอโทษเบียร์พี่ขอโทษเบียร์พี่ผิดไแล้วเบียร์ถึงหน้าเรลยเหียพี่ดไแล้วเบียร์พี่ขอโทษเบียร์พี่ผดไปแลโดนดังโดนดังโดนดังโดนดัง เอ้ยเฮ้ยเอาเอากูไปไอ้เหี้ยสองกูไม่ตายละส่งพลังใจไปให้น้องเบียร์กลับมาลงอย่าเข้าเลยออกมาดิออกมาดิออกมาดิเออออกมาดิออกมาดิ ล่าอยู่ในป้อมล่าอยู่ได้ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วมีสับไว้อ่ะตายอะไอ้มาหน่อยหนเราอะพ้อาไม่รับเองไม่รับแน่ใครเอาไปน้ำเหรอเองเองไม่รับแน่ใครอยากตายกูได้อยู่โอ้โหได้อยู่ผมแตกแล้วเนี่ย พี่ไม่ต้องห่วงผมผมเอาอยู่หลังหลังว่านาจะหมดอีกไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงผมเอาอยู่ว่าน่าจะหมดสี่ร้อยเออเปิดเกิดยังเปิดเกิดยังเปิดเสร็ยังว่ารี่เกิดแล้วพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังพี่พี่อะไรพี่พี่อะไรลยดามีนี่อย่างเับเล่นสล็อตพอแล้วพอแล้วเขาโยเขาโยนี่เข้าเลยพี่เข้าเลยเข้าเลยพี่พีพี่เข้าเลยนี่เข้าเลยเดี๋ยวไม่หนีแล้วพี่พี่แกพทำแบบนี้ได้ไงอ่ะ โดนดังแล้วโดนดังหนาเอาคุยละไอ้สัตว์มีเฮ้ยโอ้ยมันดังสองกูเล่นกูเล่นลเฮียโอ้ยเจียเทคเฮ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เทคไม่ช่วยผมนะผมว่าผมเอาไม่อยู่อ่ะไอเด็กไม่เป็นไอดอลของทุกคนเทคกูตีอยู่เทคกูตีอยู่เทคกูตีอยู่ ตีอยู่เทนกูช่วยอยู่เทนกูช่วยอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไปไปไปเฮ้ยเนนะยตีเยอะจะหดวาร์ปกลับบ้านด้วยไม่ให้เสียกันอ่ะไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้กูช่วยไม่ทันว่ะช่วยไม่ทันไม่ให้ไม่ให้เสียกันไหนเจะจะกลับบ้านนะไม่แกไอ้เด็กกูช่วยอยู่ไงกูกูไอ้ยืนนิ่งยืนนิ่งไอ้สัส ไม่คือเบียร์ถ้าถ้าถ้าถ้าเขาไม่เข้าไม่เอ้กูช่วยอยู่เหมือนกันไม่อยู่นิ่งๆเลยอ่ะนั่นนี่ไงนี่กเนี่ยเด็ดผมแหลกเด็ดผมแหลกโอ้ผมให้เฉยเอ้าไอ้เหี้ยโดนอะไรรถรถถังยิงรถถังยิงไอ้เหี้ยเฮ้ เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้กดอีกได้ได้ยิงมันยิงมันเอรีแล้วปั๊มยิงมันปั๊มปั๊มยิงมันปั๊มอไอ้เชี่ยตายท่อมก็เอาผมไม่อยู่่าแล้วมังกรฮิวอ่ะบอกแล้วกูอยู่กดเหนือกดพิสิกกันด้ดูสิอุตส่าห์แจกยังได้คิวเลยเมื่อกี้แย่แย่แย่แย่แย่อะพี่ ไม่คือพี่ลงสางไงพี่ไหนๆก็เข้ามาแล้วมึงเอามึงมึงเขามึงได้ได้เพื่อนเอ้ยกลับานจีบีไม่ีบาลานไม่ตีบาลานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทคกตีป้อมแตกเออเดี๋ยวเทคกตีป้อมแตกไม่ได้ต้องดูแลเทคแม่งดาเมจแรงหนักเกินมันคอยเช่าตลอดเลยไอ้เพิ่มไอ้เพิระวังแล้วเว้ยไอ้ไอ้เบียรจะบอกบอกบอกอะไรคุณยากคะคุณยากคะ ทำไมคุณย่าจมูกยางเลยคะคือไอ้พี่ยาก็ย่าเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วย่าไม่ตั้งใจนะก็คือกดวาร์ปกลับบ้านคือยังชนะโอ้ยใหญ่อะพูดไรอ่ะอถ้าถ้าไอ้คำพูดมันเยอะเกินเดี๋ยวไม่ได้